จอวันต่อมา วันต่อไป วันอะไรก็ยังเป็นเช่นวันเก่า จนเมื่อวันเราพบกัน เพียงอีกคนเดินผ่านมา เลยผ่านไปจากอะไรที่เป็นอยู่ก็คงต้องยังอยู่ อีกนั้น แล้วบังเอิญไปสบตา ีสิ่งดีๆเมื่อวันเก่าหลังฉันตอนเราพบกัน จากกี่นานนานกี่เดือนนานกี่ปีก็ยังดีมันตามอยู่จะเป็นฉันเคยอยู่อย่างนั้นฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงไหนอะไรข้างในใจ mind